การเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยชัวช้อปปิ้ง ชัวช้อปปิ้งเบอร์ริฟเป็นสัญญลักษณ์ที่ทางเทพช็อปใช้ในการสื่อสารให้ลูกค้าของร้านทราบว่า ร้านค้าที่มีสัญญลักษณ์ดังกล่าว มีการยืนยันตัวตนในระดับไหน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 สัญญลักษณ์ ได้แก่ ไม่ได้ลงทะเบียน ลงทะเบียนระดับ 1 ลงทะเบียนระดับ 2 และลงทะเบียนระดับสูงสุด ซึ่งแต่ละระดับจะแตกต่างกันที่หลักฐานการยืนยัน กล่าวคือ การลงทะเบียนระดับที่ 1 มีการยืนยันร้านค้าด้วยสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน หรือหนังสือรับรองการเป็นบริษัทของเจ้าของร้าน การลงทะเบียนระดับ 2 ยืนยันเอกสารเช่นเดียวกับการลงทะเบียนระดับ 1 แต่เพิ่มสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร การลงทะเบียนระดับสูงสุด ยืนยันเอกสารเช่นเดียวกับการลงทะเบียนระดับหนึ่งและระดับสองแต่มีการเพิ่มสำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนยืนยันจะต้องยืนยันตามลำดับ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ การลงทะเบียนระดับหนึ่งหลังจากเข้าสู่หลังร้าน ให้เลื่อนสกอลบาร์ลงมาด้านล่าง สังเกตหน้าจอทางด้านขวามือ จะมีคำว่า เพิ่ม trust ให้ลูกค้ามั่นใจ แล้วคลิกที่ ลงทะเบียน ในกรณีที่ยังไม่เคยระบุชื่อเจ้าของร้าน ต้องไประบุชื่อที่หน้าข้อมูลร้าน โดยคลิกที่ หน้าข้อมูลร้าน เพื่อเพิ่มข้อมูลชื่อเจ้าของร้าน เลื่อนสกอร์บาร์ลงมาที่ ลงทะเบียนร้านค้าช้อปปิ้ง Verify คลิกที่ส่งเอกสาร คลิกเลือกไฟล์เอกสารในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้แล้ว คลิกที่ปุ่มอัปโหลดเพื่ออัปโหลดไฟล์จากเครื่องมาไว้ในระบบ แล้วจึงคลิกที่ เพิ่ม จะปรากฏกล่องข้อความบอกว่า ส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนระดับหนึ่งเรียบร้อยแล้ว กรุณารอประมาณ 3-4 วัน ในการตรวจสอบข้อมูล คลิกที่ปุ่มตกลง การลงทะเบียนระดับ 2 เลื่อนสกอร์บาร์ลงมา ที่ส่วนลงทะเบียน Verify เหมือนเดิม แล้วคลิกที่ลงทะเบียน Verify และคลิกที่เพิ่มระดับ หากยังไม่เพิ่มบัญชีธนาคาร ต้องคลิกที่หน้าจัดการบัญชีธนาคารก่อน แล้วคลิกที่ส่งเอกสาร อัปโหลดเอกสารไฟล์สำเนาบัญชีธนาคารที่เตรียมไว้แล้ว คลิกที่ปุ่มเพิ่ม จะปรากฏกล่องข้อความแจ้งบอกว่า ส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนระดับ 2 เรียบร้อยแล้ว กรุณารอประมาณ 7 วันในการตรวจสอบข้อมูล คลิกที่ปุ่มตกลง การลงทะเบียนระดับสูงสุด การที่ผู้ประกอบการจะลงทะเบียนระดับนี้ได้ จะต้องดำเนินการเรื่องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะคะ ส่วนขั้นตอนทำเช่นเดียวกันกับระดับ 1 และ 2 โดยเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาที่ ลงทะเบียน Verify และคลิกที่เพิ่มระดับ เลื่อนสกอร์บาร์ลงมาที่หัวข้อที่ 3 ยืนยันผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะมีข้อความในกรอบสี่เหลี่ยม ให้ใส่หมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยคลิกที่หน้าข้อมูลร้านค้า กรอกหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วคลิกที่บันทึก ระบบจะแจ้ง บันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะรอสักครู่แล้วเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาที่ตำแหน่งเดิม เพื่อเพิ่มเอกสารหลักฐาน โดยคลิกที่ส่งเอกสาร อัปโหลดเอกสารหลักฐาน โดยทำเช่นเดียวกับขั้นตอนการอัปโหลดหลักฐาน ในการลงทะเบียนระดับที่ผ่านมา ระบบ จะแจ้งบอกว่า ส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนระดับ 3 เรียบร้อยแล้ว กรุณารอประมาณ 15 วันในการตรวจสอบข้อมูล คลิกที่ปุ่มตกลง